ค่ะสำหรับหน่วยงานที่3นั้นนะคะก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน หรือที่เรารู้จักในชื่อสั้นๆ ว่าทอทค่ะ เดิมใช้ชื่อว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ทอทอนั้นนะคะเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2522 ต่อมาได้แปลสภาพเป็นบริษัทภายใต้นโยบายการแปลรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน ทอทอนั้นนะคะ ได้ปรับตราสัญญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัทใช้ชื่อทอทเช่นเดิมค่ะ ส่วนชื่อภาษาอังกฤษนั้นนะคะก็คือ ือ Airports of Thailand Public Company Limited และใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 เป็นต้นมาค่ะ ค่ะสำหรับหน้าที่และความรับผิดชอบของทอทนั้นนะคะ ก็คือการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ได้แก่ กิจการการจัดตั้งสนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน กิจการการจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการช่างอากาศยาน การบริการต่างๆ เกี่ยวกับอากาศยาน สินค้า พัสดุพัธุ์ผู้โดยสารและลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศค่ะ รวมถึงการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก อันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าว ภารกิจด้านการบริการนั้นนะคะ เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานของท่าอากาศยาน ให้เป็นไปอย่างพอเพียง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและที่สำคัญได้มาตรฐานท่าอากาศยานระหว่างประเทศ เนื่องจากท่าอากาศยานของทอทนั้นนะคะ เป็นสถานที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ รวมทั้งเป็นห้องรับแขกของชาติ ในการต้อนรับผู้เดินทางจากทั่วโลก ซึ่งจะสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละเป็นจำนวนมากค่ะ ตลอดจนสร้างความประทับใจให้ผู้เดินทางมาเยือนตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่ประเทศไทยค่ะ